ครับในกรณีที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมกันครั้งละหลาย ๆ ไฟล์นะครับ เราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งเราสามารถจะคลิกเลือกไฟล์นะครับ ทั้งหมดที่อยู่ในใดนะครับ แล้วก็ใช้เมนูดาวน์โหลด นะครับไฟล์ทั้งหมดนะครับ ก็จะถูกดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกันนะครับ ในโฟลเดอร์นี้นะครับก็จะมีไฟล์ PDF อยู่ด้วยกัน 3 ไฟล์นะครับ แล้วก็ด้านนอกนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่สร้างโดย Google Docs Google Slide แล้วก็ Google Sheets นะครับ วิธีการนะครับก็ให้เราเลือกไฟล์ทั้งหมดที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับ จากนั้นก็ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับ แล้วก็เลือกดาวน์โหลด สังเกตดูนะครับ มุมล่างขวามือนะครับ ก็จะมีการเตรียมไฟล์ดาวน์โหลดนะครับ ซึ่งไฟล์ทั้งหมดนี้จะถูกบีบอัดในรูปแบบของ ไฟล์ซิปนะครับแล้วก็จะถูกดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเรารอให้โปรแกรมทำการซิปไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวขนาดไฟล์ของเราด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวระบบอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับ ครับหลังจากที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะได้เป็นไฟล์ซิปลงมาที่เครื่องของเรา นะครับ เราก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปใช้งานได้แล้วนะครับทำการแตกไฟล์ออกมา ลองเข้าไปดูนะครับ ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมา สังเกตดูนะครับ ก็คือในส่วนของตัว Google เอกสารนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Google Doc Google ชีตแล้วก็ Google Slide นะครับ ตัวโปรแกรมก็จะแปลงไฟล์ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ ให้กลายเป็น Word แล้วก็ Excel PowerPoint สำหรับในโฟลเดอร์นะครับ ในโฟลเดอร์อันนี้ ก็จะเป็นไฟล์ PDF เหมือนเดิมนะครับ ที่เราโหลดมา เปิดใช้งานนะครับ ก็ช่วยประหยัดเวลานะครับ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปดาวน์โหลด ครั้งละไฟล์ครั้งละไฟล์นะครับ เราสามารถที่จะเลือกดาวน์โหลดมาทั้งโฟลเดอร์ หรือว่าเลือกไฟล์ที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับ ตัวโปรแกรมใน Google Drive นะครับก็จะทำการบีบอัดไฟล์มาให้เรา แล้วก็ดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องของเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับ